สวัสดีครับ หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง นะครับ การปรับค่าเบื้องต้น การแบ็กอัพข้อมูลการกู้คืนข้อมูลของจุมล่าเวอร์ชันใหม่ไปแล้วนะครับ ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเพิ่มประสิทธิภาพนะครับ ให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับ อย่างเช่น เรื่องของการปรับแต่งเทมเพลตการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานนะครับการเขียนบทความเพิ่มเข้าไปในจุมล่าเวอร์ชันใหม่ ว่าจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็ประกอบด้วยทั้งหมด 5 หัวข้อนะครับเรื่องแรกก็คือการปรับแต่งรูปแบบของเทมเพลตนั่นเองเราจะใช้เทมเพลตมาเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เราให้มันสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรเรื่องที่2นะครับ การใช้งานเกี่ยวกับบทความนะครับ การเขียนบทความลงในจุมล่าแล้วเชื่อมานะครับมาดูว่าเราจะ พิ่มบทความลงไปแจ้งข่าวสารอะไรให้กับลูกค้าทราบได้อย่างไรกันบ้าง ส่วนที่ 3 นะครับเมนูเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมเมนูได้อย่างไรนะครับ ส่วนเรื่องที่ 4ก็คือการจัดการพวกคอมโพเนนต์นะครับโมดูลต่างๆของเว็บไซต์นะครับเราจะเพิ่มโมดูลอื่นๆเข้ามาในเว็บไซต์เรา ให้เราสามารถจะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างไรนั่นเอง หรือว่าบางโมดูลที่เราไม่ต้องการเราจะปิดการใช้งานได้อย่างไรนะครับ ก็อยู่ในส่วนหัวข้อนี้ ส่วนข้อสุดท้ายนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสมาชิกนะครับ สมาชิกของเราก็อาจจะมีลูกค้านะครับ ผู้บริหารผู้ดูแลระบบอะไร เราจะมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างไรนั่นเองนะครับ ในสัปดาห์นี้เนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับ ไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับ